สำหรับประโยคตริมา a าซิบุ แปลว่า ขอบคุณค่ะ หรือ ขอบคุณครับ คุณผู้หญิง สำหรับประโยคซามาซามาแปลว่า ไม่เป็นไร